那我们在。 drop how ให้เขาเนี่ยเสื่อฟีสมกับคาโอ้ให้บาปซะมือโพดไปไหมสิเด้อ มือไม่โพสเดไปร่างใจนะยเด้อโลกโซเชียลซ้อมลาก็ว่าอ้าวเดี๋ยวสิเสิร์ฟเป็นหลอมเท่ๆซะบ้าง นี่ย ลองดูซีสเกตกันเองมาสเกตใจกัน ผมเนี่ยเราบอกกินยาผสม นักประทับร่มเก้าเดี๋ยว สิลองเพลงจังหวัดิสโก้สโก้ นะครับ ร้องกับเฉลิมพลมาละคำนะครับอัลบั้มชุดที่สี่นะครับ เจ้าของกี่คน